มันนี่เดียเทียนตี่ตอนที่เจ้าใจเสียหลงนั้นกระเทียนถูกกระเทียร์งานทีจวนตรงใจงาคนนักกายเงาจะสบายสุขกันชุ่มชอนเดียสามจานะสามจานะตรงไมนถามอู้รำทรงทรงเจ้าลัลปาจอยมอยดิ้งตะกินเอาหรออู้ลองจุงอินลัลปารองโบลุลา ว่สัตวุมินอพ่าโลกาโรุลลปาชุปเทียนนี่ตีให้โรุมินเสียมตูจูมาจูเนียอามาตากันนี่โลมทุสอยจุมินอกงคาราจวนดูละฟักจุมินอเบียกินหุ่งชุนกดลายอจวนลูโรุอันเทน่าโลมทูสอยกุลาอภิงจูฟักโรุลลปาจูทัศยา อันยิลเนนัจูบุงคัวอินอมเริงอังอารีนอมนจูชวนจงส่งเทงินอมังลายาครอนวอรดูจุเปมัลมิสอบสักเท่รอเซตรงใจยงบุกันป้าดูตะวันมีเฮบียกินาลูชวนจงจงเต้นหิมเล่ลมนัดทมวนนั่นในเทนาน ลัตอานังยินอีกอบันมีแต่มันมีสอมสักเจลังเจดินเวนักกันยินกอลตีรนิกันซิงะดำโลเทียนอมาใหไลรุนเข็งเคทโลเทนอมันิชวนลปาอันอมนามุนเทวานังยินอมปุยตะตังเจดินเฮกอบันจุงจุกันลปาอิสุคริสตาหินกันดีเลยโอเลตุนัชวนปัจเจียนโนปุยนันโอเฮลพียดินเทอร์ 我的备去，搞红的。